ค่ะวันนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเกมเสือกันนะคะ ว่าน้องเสือจะแจกจะปังหรือเปล่าขอกดออโต้ไปที่ 1,000 นะคะ เดิมพันครั้งละ400 ไปเลยจ้า มาไหมมาไหม มาไหม มาแล้วคูณ10วินมาแล้วมาแล้วบิ๊กบิ๊กวิน มาแล้วมาแล้วบิ๊กวินขึ้นไหมหมื่นแล้วหมื่นแล้วหมื่นสองหมื่นสาม เมกาวินแล้ว เมกาวินแล้ว เมกาวินเมกาวินซูเปอร์เมกาวินไหมซูเปอร์เมกาวินไหมซูเปอร์เมกาวินสองหมื่นนะสองหมื่นหกสองหมื่นหกไหมสองหมื่นหกสองหมื่นหกสองหมื่นหกไปเลยนะคะรอบนี้ สมัครเว็บตรงทำยังไงฝากถอนไวเพียง5 วินาที ขั้นตอนแรกให้ท่านคลิกลิงก์สมัครใต้คลิป ต่อมาให้ท่านกดสมัครตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP เสร็จแล้วให้ท่านสร้างรหัส PIN 4ตัวเพื่อความปลอดภัยของท่าน ต่อไปให้ท่านกรอกชื่อและเลขบัญชี ข้อมูลต้องตรงกัน และเป็นความจริงเท่านั้น เสร็จแล้วให้กดยอมรับแล้วกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้แล้ว เรายังมีคาสิโนหลายค่ายที่สามารถให้ท่านเลือกเล่น เช่น Sexy Gaming, SA Gaming, Dream Gaming และอื่นๆ อีกมากมาย และยังมีในส่วนของสล็อตก็มีหลากหลายค่ายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น PG Gaming, s l o t XO และค่ายอื่นๆอีกมากมาย หากท่านมีข้อสงสัย อยากสอบถามโปรโมชั่น หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ 24 ชั่วโมง ที่ไลน์ ID ใต้คอมเมนต์ได้เลย